Thank you. สุดต่ำสุดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูการนำไปใช้นะครับ ตัวอย่างแรกนะครับ ตัวอย่างแรกของการนำไปใช้นะครับ ก็ในเชิงของฟังก์ชันนะครับ เราบอกว่า f(x) ของเราเป็นค่ากับ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง2บวก3นะครับโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยนะครับ หาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับ เราก็จะได้ว่าถ้าเราจะแสดงวิธีทำข้อนี้เนี่ยนะครับ วิธีทำนะครับ เราก็จะพบว่า เราก็ต้องพิจารณาว่าเรื่องของค่าสูงสุดต่ำสุดที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับนะครับการพิจารณาความชันนะครับ การพิจารณาความชัน เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับฟังก์ชัน f เนี่ยจะต้องนะครับเริ่มพิจารณาจากนะครับเริ่มพิจารณาจาก f พาม x เท่ากับ 0 นะครับเพราะฉะนั้น นะครับเราก็จะต้องมาดิฟก่อนนะครับเราก็จะได้ f พาม x เนี่ยจาก fx ข้างบนนะครับเราก็จะได้ 4x ยกกำลัง3นะครับลบ 4x นะครับเรานำ f พาม x เท่ากับ0นะครับนั่นคือ 4x กำลัง3เนี่ยนะครับลบ 4x เนี่ยเท่ากับ0นะครับดึงตัวร่วมออกนะครับได้ดึง 4x ออกนะครับเหลือ x กำลัง2ลบ1 เท่ากับ0นะครับ เราก็จะได้ว่า 4x นะครับ ในวงเล็บ x ลบ1 x บวก1เราแยกตัวประกอบออกมานะครับ ก็เราก็จะพบว่าเราได้ค่าวิกฤตนะครับ ค่าวิกฤตนะครับ ซึ่งเราบอกว่าค่าวิกฤตเนี่ยก็คือค่า x ที่ทำให้ f พาม x เท่ากับ0ค่าวิกฤตของเราก็จะมีตัวที่1นะครับ x เป็น 0 x เป็น 1 แล้วก็ลบ1นะครับ เพราะฉะนั้นจากค่าวิกฤตตัวเนี้ย ถ้าเราจะพิจารณาคร่าวๆนะครับ ถ้าเราจะพิจารณาคร่าวๆเราลองมาพิจารณานะครับ แบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆ เราก็จะพบว่า นะครับ เราก็จะพบว่า ถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นเส้นจำนวนนะครับ x เป็น0นะครับ x เป็น 1 x เป็นลบหนะครับ อันนี้เป็นค่าของ x นะครับ อันนี้เป็นสโลปหรือความชันนะครับความชัน ชันเป็นศูนย์แน่นอน ความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นศูนย์ เราพิจารณาคร่าวๆว่า ถ้า x มากกว่า1นะครับ ความชันเราเป็นยังไง ความชันของเราเนี่ยนะครับมากกว่าศูนย์แน่นอนคือความชันเป็นบวกนะครับ ถ้าอยู่ระหว่างศูนย์กับ 1 ความชันเราเป็นลบนะครับ ถ้าอยู่ระหว่างลบ1กับ0นะครับลบ1กับ0เนี่ยความชันเราก็จะเป็นอะไรครับ เป็นบวก นะครับแล้วก็ตรงนี้ความชันเราก็จะเป็นลบ นั่นหมายความว่าถ้าเราพิจารณาคร่าวๆเนี่ยนะครับเส้นกราฟของเราเนี่ยความชันของเราก็จะลดลงมาเรื่อยๆ อันนี้คร่าวๆนะครับลดลงมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะทำอะไรครับ เพิ่มขึ้นตรงจุดนี้ แล้วเขาก็จะลดลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้พิจารณาคร่าวๆนั่นทำให้เราทราบเบื้องต้นว่านะครับณนะจุดที่ x เท่ากับ 0 ตรงนี้นะครับณนะจุดที่ x เท่ากับ0 นะจุดที่ x เท่ากับ0เนี่ยนะครับ x เท่ากับ0ตัวเนี้ยเป็นสูงสุดสัมผัสนะครับ เป็นสูงนะครับ ส่วน 2 ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นต่ำนะครับน่าจะให้ต่ำนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเรามาพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเราจะได้ว่านะครับถ้าเราบอกว่า f 0ของเรานะครับ f 0 f 0นั่นหมายความว่าเรานำศูนย์ไปแทนที่ x นะครับนำไปแทนที่ x ะครับเราก็จะได้ f 0มีค่าเท่ากับ 3 นะครับ ในทำนองเดียวกัน f 1ตรงนี้ผู้ศึกษา นะครับ สามารถแทนค่าได้เลย f 1คำนวณเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับ 2 นะครับ ส่วน f ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ 2 เช่นกัน นะครับทำให้เราทราบว่า นะครับทำให้เราทราบว่า กราฟของเรา เนี่ย จะออกมาในลักษณะประมาณนี้ นะครับ กราฟของเราจะออกมาในลักษณะประมาณนี้ นะครับก็คือเห็นไหมครับเขาจะเส้นกราฟจะลดตัวต่ำลงนะครับขณะที่ x เป็นลบหนะครับขณะที่ x เป็นลบห1 y จะเป็น2นะครับแล้วเขาก็จะสูงขึ้น แล้วก็มาหยุดที่ความชันเป็น0นะครับตรงนี้เป็น0เนาะความชันเป็น0ที่เราเรียนผ่านมานะครับความชันเป็น 0 แล้วก็จะลดลงแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือเส้นกราฟนะครับทำให้เราพิจารณาได้ว่านะครับทำให้เราพิจารณาได้ว่า ถ้าเราต้องการเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการ ค่าสูงสุดสัมพัสค่าสูงสุดสัมพัสแน่นอนครับ ค่าสูงสุดสัมพัสก็คือ 3 จุดสูงสุดสัมพัสคือ 0 3 อันนี้เป็นจุดนะครับ จุดเป็นคู่นับนะครับ แต่ค่าเราอ่านค่าอะไรนะครับ ค่าเราอ่านความสูงของข้าว y นะครับ ส่วนค่าสูงสุดสมบูรณ์ เราดูครับ ค่าสูงสุดสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับ ค่าสูงสุดสมบูรณ์ ตลอดเส้นกราฟนี้ตลอดทั้งจำนวนจริงเนี่ยนะครับ ไม่มีสูงสุดสมบูรณ์นะครับ เพราะว่าจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ2นะครับส่งผลให้เราทราบว่า ณค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นี้จะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ด้วย เพราะตลอดแนวกราฟเราจะเห็นได้ว่า 2 จะเป็นค่าที่ต่ำที่สุดแล้ว เราเรียกชื่อเขาอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าต่ำสุดสมบูรณ์ได้นะครับ ส่วนถ้าเราพิจารณาฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะครับฟังก์ชันจะเพิ่มในช่วงใดออันนี้ เขียนนิดนึงฟังก์ชันนะครับจะเพิ่มนะครับจะเพิ่ม จะเพิ่มบนช่วงนะครับจะเพิ่มบนช่วง ะครับเราจะเห็นได้ว่าเพิ่มอยู่ 2 ช่วงครับ ก็คือเพิ่มในช่วงเปิดนะครับเปิดลบ 1 จนถึงเปิดศูนย์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเส้นกราฟขึ้นไป x เพิ่มนะครับ y เพิ่มนะครับก็จะเป็นเพิ่มในช่วงลบ 1 ถึง 0 เพิ่มในช่วงไหนอีกครับ เราก็จะพบว่า เพิ่มในช่วงที่ 1 ไปจนถึงอะไรครับ infinity เพราะฉะนั้นยูเนียนเข้าไปด้วย เปิด1ไปจนถึง infinity นี่จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มของเรา ส่วนฟังก์ชันจะลดบนช่วงนะครับ ฟังก์ชันนะครับลดนะครับบนช่วงนะครับเราจะลดบนช่วงไหนครับแน่นอนครับเปิดลบ infinity มาจนถึงเปิดลบ1นะครับยูเนียนด้วยนะครับลดอีกครั้งหนึ่งที่เปิด 0 ไปจนถึงเปิด 1 ครับเขาจะลดอยู่2ครั้งเห็นไหมครับลักษณะของเส้นกราฟ ลดลงลดลง x เพิ่มขึ้น y ลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อธิบายได้อย่างนี้นะครับ